เล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับเกมโลมานี่เป็นเกมที่จะต้องใจเย็นๆกับมันเนาะผู้ใดเล่นนี่กะอ่าน่าจะหู้เนาะค่ะว่าโลมานี่ไตใหม่มวนเนาะเวลาเล่นแบบไตใหม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเงี้ยกับเสียโลมานี่เป็นเกมที่ไต่ง่ายเกมหนึ่งเลยโอเค 48 บาท เฮ้ยมาว่ะสวยงามอีก 6 บาท เห็นปะบวกมาหา14บาทเนาะค่ะ จาก 60 มีร้อยนึงแล้ว เล่นง่ายเนาะค่ะเกมโลมาโอ้โหเชื่อ 36 บาท สวยงามไหมอีกแจกัน ขออีก โอ้โหบ่เขาบ่เป็นอย่างค่ะบวกไม่อีก40บาทถึงร้อยหาสิบปับไม่เนาะค่ะสำหรับเกมโลมาสูตร10%ของเขาโอเคไปเรื่อยๆเลย เอาแจกันมาโอเคยังได้เรื่อยๆ เนาะค่ะสำหรับเวลาที่หนูนะใส่เหรียญตอนนี้ หนูนะเหรียญตอนเที่ยงเนาะ ผู้ใดที่สนใจกะสามารถร้องเล่นตามได้แต่ว่ากะต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำโอเคปรับใหม่ก่อนไป15บาท ผู้ใดที่เล่นตามกะต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำเนาะค่ะ เพราะว่าเกมตลอดมันมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติเนาะโอเคกะบ่เอาเงินฮอนมาเล่นดีกว่าเนาะค่ะ เอาเงินที่แบบ เงินเงินเหลือเก็บอะอ่ะเขาเอินว่ายังไงเขาเอินว่ายังไงเงินกินเหล่าก็ได้อะเอาเงินกินเหล่ามาเล่นเออเงินบ่ฮอนเนาะ เล่นแบบใจเย็นๆ ค่อยๆเล่นไป เรื่อยๆเนาะค่ะเมื่อนี้เขาบ่เฝ้าเออห้าสิมาเล่นแบบหาเวลาทั้งทีเนี่ยต้องเล่นแบบ เบิดมืออะตรงมื่อนี้ร้องแบบตอนเที่ยงเบิ้งละส่วนมากหนูนะ เล่นแบบอ่อช่วงเก้าโมงบ่ายสองแล้วก็ตีสองหลังๆมื่อนี้ หนูนะได้เปลี่ยนเวลาเล่นไปเล่นตอนหกโมงเา้าแน่แล้วก็หาโมงเา้าแน่เนาะค่ะ แต่ว่าตอนเที่ยงนี่หนูนะบ่เคยเล่นอีหลีบ่บ่ค่อยเล่นตอนเที่ยงเลยล่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสิกระตุกเราตอนเที่ยงอ้าวมาว่ะดาบขวานโลสวยงามค่ะโอ้โหยี่ห้าบาท เหลือสี่สิบบาทเอาเบิ้งค่อยๆลดลงแล้วกะไต่ขึ้นไม้ขึ้นจักเป็นอย่างเกมโลมานี่ บางคนตกใจเนาะค่ะว่า เอ้ยเห็นแบบ เห็นเอ่อทุนเหลือหน่อยแล้วไปปรับใหม่ ลงยังเสีย อันนี้หนูนะบนแนะนำเนาะค่ะ เพราะว่าหนูนะเลนนี้ก็ปรับใหม่ลงเด็ดขาดเลยปรับขึ้นอย่างเดียวโอ้โหเจ็ดสิบห้าบาทแบบพอมันสิแตกอ่ะถ้าสมมติมันถึงจังหวะมันแตกแล้วมันไปแตกไม่หน่อยๆนี่เสียเสียดายเนาะค่ะโอเคมาสามสิบบาทเฮ้ยสิงโตสวยงาม ขอแจกันเฮ้ยแจกันเขาเออขอสิงโตอีกมา โอเคสิงโต โลตกลงมาอีกคอมโบหาเฮ้ยเมาส์อ่ะ สิงโตอีกเฮ้ย คอมโบหกเชี่ยมาคอมโบเจ็ดของจริงว่ะฟีสปินยี่สิบครั้งเนาะค่ะ โอ้โหฟีสปินยี่สิบครั้งมาแล้ว มาว่ะ เฮ้ยเอาว่ะ ขอจะหาลอยได้เดี๋ยวบอขอจะหาลอยโอ้โหถ้าได้หาลอยดีหนูนะได้ปรับใหม่กระโดดเป็นหกสิบบาทเลยได้เนี่ยขอหาลอย ขอหาลอย ขอหาลอยขอหาลอย มา มาเนี่ยสวย โอ้โห แตกที่ละหาบาทสิบาท บ่เอาหาบาทสิบาทบ่เอา แถวหนึ่งมาแน่ตั้งยี่สิบเที่ยเออหาบาทอีอย่างวะ เฮ้ยขอแถวหนึ่งไม่ได้หรอ โอ้โห มีแต่หาบาทสิบบาทสิบห้าบาท อีอย่างวะสิบเอ็ดข้างแล้ว เออ เฮ้ย บ่ดีแล้วนะ บ่ดีแล้วเหลือ เอ่อแปดข้างเจ็ดข้าง โอ้โห เชี่ยเพิ่งขึ้นสองร้อยน่าจะบ่ได้เนาะน่าจะบ่พอถาร้อย อีกเจ็ดข้างเนาะค่ะ ถ้าสมุดแตกแถวนึงเนี่ยมีโอกาสถึงอยู่เฮ้ย เชี่ยแจกันได้หน่อยอะว่าเอาแจกันได้บ่ขอเป็นแบบดาบขวานเพราะสั้นกะโลงใช่ไหมโอ้โหสวยค่ะ โอ้โหบ่หอดสามร้อยด้วยซ้ำไปบ้างวะสองร้อยเจ็ดที่มา สองร้อยแปดสิบห้าอ่ะ อีกสามเทีย ขอแถวนึงโอ้โห เบิร์ดโอ้สองร้อยแปดสิบห้ากฟรฟสปินยี่สิบครั้งเนาะค่ะ ไป ปรับไม่ไปสามสิบบาท โอเค สวย โอ้โห บอกให้แต่คนอื่นใจเย็น หนูนักอะเริ่มใจห้อนแล้ว ย้อนว่ามันบ่เข่านี่แหละแถวหนึ่งในเอ่อฟีสปินยี่สิบครั้งเมื่อกี้ ได้ฟียี่สิบเทียบ่เข่าแถวหนึ่ง เข่าอยู่อะเข่าสีเขียว เอาไว้ให้อย่างสีเขียว โอ้โหสภาพ เดี๋ยวฮอดหกร้อยเขาสิปรับมาอีกเทียนึงแล้วค่ะ โอเค มา สวยงามสิงโต เฮ้ย คอมโบสามแล้ว เอาแจกันมา คอมโบซีสวยค่ะ ได้คอมโบซีฟรีสปินซีครั้งแล้วค่ะ เฮ้ย เขาฟรีสปินทุกใหม่เลยว่ะ ตั้งแต่ใหม่สิบหามาสิบหาสามสิบเออ ดีว่ะ สวย เดี๋ยวนูนากะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับเอ่อสล็อตสล็อตเซียนพร้อม หลักปันสล็อตเอออย่าลืมกดเขากลุ่มเทเลแกรมมาน้ำเนาะค่ะกลุ่มเทเลแกรมเขามีกิจกรรมไฮเลนแจกเครดิตฟรีเนาะผู้ใดที่อยากได้ทุนเล่นฟรีกะกดเขากลุ่มมาได้เลย กดสมัครสมาชิกมาน้ำแล้วกะร่วมสนุกกับกิจกรรมเออแค่นั้นละกติกากะถามเบิ้งในเอ่อถามเบิ้งในห้องกิจกรรมเอาเนาะโอเค 380 บาทเนาะค่ะ เออ 700 ไปค่ะปรับใหม่เป็น 60 บาท คือเก่าค่ะเขาสิค่อยๆไต่ขึ้นไป โอ้สวยลอยหนึ่งเออ เวลา เวลามันลดหนูนะ คิดว่ามันลดหลายขึ้นกันนะเพราะว่าตอนที่เขาใส่ไม่เออสิบห้าบาทอะเห็นปะมันลดลงไปเหลือแค่สี่สิบบาทอะจนแบบเสียววูบวาบอะเฮ้ย มาว่ะคอมโบซีนี่อย่างวะมาแบบงงๆเฮ้ย มาแบบงงๆแล้วค่ะ บวกมาอีกสองร้อยบาทเนี่ย สะสมที่สองร้อยบาทแล้วเบิ้งวันที่ไหนเท่าไหร่ขอจักแปดร้อยก็เพราะอะได้ปรับไม่พอดี หากสมมติได้แปดร้อยนี่ก็คือได้ปรับไม่พอดีนะคะโอเค สองร้อยแปดสิบน่าจะไ่่ได้ละวะเนี่ยโอ้โหเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเชี่ยดาบขวานดาบขวานลง มาว่ะดาบขวานลงแล้วค่ะเจ็ดร้อยยี่สิบบาท เชี่ยโคตรเอาตอนนี้หนูนับวกมาหนึ่งพันบาท โอเค เดี๋ยวปั๊มไปเป็นร้อยหาสิบบาทเนาะค่ะตามสูตรเลยตามสูตรเลยเนาะค่ะร้อยหาสิบบาท ใส่สูตรสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนเนาะค่ะรอบนี้เวลาที่ใส่เยญก็คือตอนเที่ยงเนาะค่ะโอเคมาคอมโบสอง เฮ้ย มาว่ะ คอมโบสามอีกเที่ยนึง โอ้โห เชื่อว่าตกบ่มาให้บ่เป็นยัง ค่อยๆ กดไปเนาะค่ะ ต้องใจเย็นๆกับมัน ทองไว้บ่ได้บอกคนอื่นเนะบอกเจ้าของ ใจเย็นๆ ใจเย็นๆเนาะ กับเกมโลมาอย่าไปใจฮอนกับมัน เดี๋ยวมันก็ได้เองล่ะโอ้โหเชื่อคอมโบสามมา คือพวกเขาคอมโบซีป่ะสวย มาซีร้อย เอาแจกันมาดาบขวานลง โอ้โหบอลงถ้าดาบขวานลงตรงหัวสิงโตจะได้เอ่อเป็นซี่ช่องเนาะค่ะ โอเค โอ้โห โบนัสเฮ้ยโบนัสท่านได้เข่าเลยนี่หว่าเมื่อนี้โบนัสท่านได้เข่าเลยเนาะค่ะ สวย เออ โอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อย อีหยังวะ มาอีกสองร้อยห้าสิบเฮ้ยองุ่นมา สวย ขอโล โอ้โห โลบ่ตก ห้าโลตกนะ ห้า โลตกแท่นหัวสิงโต เข่าฟีสปิน แท้ๆ โอ้โห สภาพ ค่อย ๆ เก็บไปค่ะ โอ้โหบ่เขาเลย เออ มา แถวหนึ่ง สวยงามองุ่น โอเค เฮ้ยโลเขาอะดาบขวานตกลงมาคอมโบซีพอดี สวยมาแล้วคอมโบซีหนึ่งพันห้าสิบบาทเนาะค่ะหนึ่งพันห้าสิบบาท ฟีสปินอีกสี่ข้าง ไปค่ะ เฮ้ยสองร้อยเฮ้ยตะวาเท่าที่สังเกตเบิ้งนะ เข่าตั้งแต่ไม่สิบหามาเลยนะฟีสปินสิบหาสามสิบหกสิบร้อยหาสิบ หรือว่าตอนเที่ยงนี่มันเข่าฟรีสปินดีวะ หรือว่ามันจะบัก เป็นไปได้เนาะค่ะ มันเป็นไปได้ ทุกทุกทิ้งทุกอย่างมันเป็นไปได้เบิร์ดถ้าสมมติว่า เออมันเข่าแบบที่ โอเคสองพันหกร้อยห้าสิบบาท ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย เป็นหาพันสามอ่ะเดี๋ยวนูนะขอกดต่อเนาะค่ะนูนะคิดว่าฟีลิปินเข่าอีกแท้ๆ ถ้าเข่าอีกกับแปลว่า โลมาบักเนาะค่ะ เอ้ามาว่ะคอมโบสองยาวาเฮ้ยมาอีหลีว่ะคอมโบสามขอโลโลโลโลโอ้โหมาอีหลีมาคอมโบสี่เชี่ยโคตรเอาว่ะเฮ้ยฟรีสปินเข่าติดต่อกันถามว่ามันมีมันมีโอกาสเป็นไปได้บอมันมันมีโอกาสเป็นไปได้ แต่ว่ามันเข่าทุกไม่สังเกตบอเข่าทุกไม่เลย เชี่ยเสียดายเสียดายดาบขวานกับแจกันอย่างวะบอเข่าให้อ่าบวกมาหนึ่งพันห้าร้อยบาท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 เดี๋ยวจังไหนมื้อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะพอกันไม่คลิปหนาสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ